านที่พันผ่านเราไปคิดถึงวันที่ยายเคยอยู่กับเรา คิดถึงรอยยิ้มของยายเราก็หายเงายายยังอยู่กับเรา ไม่เคยจากไปคำสั่งสอนคือสิ่งที่แทนตัวท่านคำคำนั้นยังมั่นคงอยู่ในหัวใจ เราจะเดินตามรอยเท้าที่ยายก้าวไป ยายไปไหน เราจะไปอยู่ใกล้ใกล้ยายในวันนี้ เราก็ยังมีชีวิตอยู่ วันพรุ่งนี้เราอยู่หรืออาชีพว่า บุญทุกวันจนวันสุดท้ายจากโลกไป จะได้ไปอยู่กับยายถึงวันว สิ่งที่แทนตัว่านคำคำนั้นยังมั่นคงอยู่ในหัวใจ เราจะเดินตามรอยเท้าที่ยายก้าวไปยายไปไหนเราจะไปอยู่ไกล ในวันนี้ เราก็ยังมีชีวิตอยู่ วันพรุ่งนี้เราอยู่หรืออาชีพไว้ ต้องสร้างบุญทุกวันจนวันสุดท้าย จากโลกไปจะได้ไปอยู่กับยายในวันนี้ในวันนี้ จากโลกไป จะได้ไปอยู่กับยายคิดถึงวันที่ผ่านผ่านเราไป คิดถึงวันที่ยายเคยอยู่กับเรา คิดถึงรอยยิ้มของยายเราก็หายเงายายยังอยู่กับเรา ไม่เคยจากไกลคำสั่งสอนคือสิ่งที่แทนตัวท่านคำคำนั้นยังมั่นคงอยู่ในหัวใจ เราจะเดินตามรอยเท้าที่ยายก้าวไป ยายไปไหนเราจะไปอยู่ใกล้ๆยาย เรายิ้มของยายแล้วก็หายเหงยายยังอยู่กับเราไม่เคยจากไปคำสั่งสอนคือสิ่งที่แทนตัวทำคำนั้ยังมั่นคงอยู่ในหัวใจ เราจะเดินตามรอยเท้าที่ยายก้าวไปยายไปไหนเราจะไปอยู่ไป